สวัสดีค่ะอัศวินออนไลน์วันที่ 13 แล้วนะคะ เร็วมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะ ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปหาเพื่อน เพื่อจะแบ่งปันว่าเราอะค่ะกำลังทำอะไรอยู่ว่าตอนนี้มาเรียนออนไลน์ แล้วแบบนาทีที่โทรไปหาเพื่อนแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนนะคะ เห็นเลยว่าเพื่อนก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังลำบากเหมือนกัน เพื่อนก็บอกว่าเออตอนนี้เริ่มจะหาอะไรทำใหม่ ๆ ซึ่งไม่ต้องลงทุนให้มันเจ็บตัว เจ็บใจกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้น เพื่อนก็ลงไปเรียนเรื่องเหมือนกับลักษณะผู้ประกอบการเป็นสตาร์ทอัพ แล้วเพื่อนก็บอกว่าเขียนในใบสัมภาษณ์อะค่ะว่าไม่มีงานทำตกงาน อายุประมาณ 50 อย่างเราเนี่ยค่ะ ฟังแล้วแบบเหมือนรู้สึกว่าสะเทือนใจมากๆเลยค่ะ ก็เลยเห็นเป็นโอกาสดีๆ ที่จะแบ่งปันให้เพื่อนทราบว่าออนไลน์มันขายได้ง่ายๆ แค่เพื่อน ให้เวลาและให้ความสนใจ เราสามารถมีรายได้ ขั้นต่ำเดือนละหนึ่งแสนได้เลยนะคะ จากการที่อาจารย์บอกเราแล้วก็สอนเรา นาทีนี้ค่ะแอนก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งที่แอนได้มาเรียนรู้เนี่ยค่ะ มันดีมากๆ อยากจะให้แบบแบ่งปันไปถึงเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนวันนี้ค่ะ หลายๆคนอาจจะกำลังเดือดร้อนอยู่ หลาย ๆ คนอาจจะกำลังแบบฝืดเคืองกับเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ แล้วไม่เห็นทางออก แล้วไม่รู้ว่าจะไปทางไหน แต่หนทางหนึ่งนะคะ ถ้าคุณมีเวลาเอามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ ที่นี่นะคะจะบอกได้เลยว่ามันให้ความรู้อย่างที่แบบไม่เคยคิดว่ามันจะได้ ไม่มีของ แต่ก็ยังมีช่องทางที่จะขายได้ มีวิธีการหาสินค้าได้ มีวิธีมองหาสินค้าที่เราไม่ต้องลงทุนได้ มันดีมากๆ เลยค่ะ เราอาจจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไหนก็ได้ แต่เราอาจจะไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ ในเรื่องของการเข้าใจชีวิตของผู้คน เราได้ในเรื่องของการฟังหา เรารู้ว่าตอนนี้คนที่เราคุยด้วยเนี่ยค่ะเขาอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกแบบไหน แล้วเราอะสามารถเติมเต็มเพื่อนๆ ได้ยังไง ค่ะ วันนี้ไม่มีความสำเร็จใด ๆ ที่เราจะสามารถสำเร็จไปได้คนเดียว เราต้องมีทีม เราต้องมีเพื่อน เราต้องมี พาร์ทเนอร์ที่รักกันจริงๆ ที่ต้องฝากฟันความยากลำบากไปด้วยกันจริงๆ เราถึงจะประสบความสำเร็จค่ะ บอกได้เลยค่ะ ที่นี่ เป็นที่ที่จะให้คุณทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ด้านเทคโนโลยีหรือแค่เครื่องมือ แต่มันคือครอบครัวใหม่ ที่คุณจะเริ่มต้นไปพร้อมๆกันได้ค่ะ ถ้ายังไงก็ติดตามชมคลิปของแอนได้นะคะ ถ้าใครสนใจก็ช่องเดิมเลยค่ะ YouTube ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ หรือ Facebook Fanpage ก็ช่องใคร ๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ หรือจะโทรติดต่อ 0949296356 ค่ะ แอนยังพร้อมที่จะเติมเต็มพวกคุณ และเติมเต็มตัวแอนเองอยู่ที่นี่นะคะ แล้วพบกันใหม่ ที่ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ บ๊ายบายค่ะ